ครั้งนี้ในรายวิชานาเรศวรศึกษาจะมาพูดถึงการขยายพระราชอำนาจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับการสร้างสัมพันธไมตรีในภาคพื้นทวีป กระบวนการของการขยายพระราชอำนาจนี้อาจจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการขยายพระชำนาจทางด้านตอนออกคือทางด้านเขมร แล้วก็การติดต่อการค้ากับต่างประเทศ ในส่วนที่สำคัญตรงนี้เอง การขยายพระชำนาจของสมเพระนเศวนในด้านของกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดทางการค้า เป็นการเปิดทางการลบ และเป็นการมีนำยุทธวิธีสำคัญต่างๆ เข้ามาใช้อย่างมากมาย สภาพแผนที่ในขนาดนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากรุงศรีวิทยาได้มีพื้นที่ด้านตนออก ที่ขยายตัวออกมาทางด้าน เมืองละแวกหรือจากเขมรหรือตามลำน้ำแม่น้ำโขงตรงนี้เอง ความน่าสนใจคือเริ่มจะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดสักราชทางการลบแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการลบทางบกที่เป็นทางพม่าหรือป้องกันศึกต่างๆ แต่ครั้งนี้เองการเดินทางหรือการขยายพื้นที่ของสมเด็จพระสวนภายได้การขยายอิทธิพลออกไปทางด้านตอนออก หรือทางพญาละแวก เกิดความน่าสนใจมากเลยว่าเป็นการเปิดตลาดทางการค้าแบบใหม่เป็นเกิดตลาดทางการลบแบบใหม่ โดยใช้การเดินทางทางด้านทางบกและทางทะเลเหตุการณ์เริ่มเห็นได้เด่นชัดตั้งแต่คราวกองเรือจีนจันตุกองเรือจีนจันตุคือขุนนางของเขมรที่อาสาสมัครกษัตริย์พญาละแวกในขณะนั้นเนี่ยเดินทางมาตีเมืองเพชรบุรีออกมาทางเรือ แต่เมื่อพ่ายแพ้ต่อเจ้าเมืองเพชรบุรี ก็อาศัยเข้ามาในกรุงศรียา ทำทีเป็นพ่อค้าทำการค้าต่างๆ แล้วก็ ฉกฉวยโอกาสทางการค้าตรงนี้เองหนีออกนอกกรุงศรียาเพื่อจะนำเอาทรัพย์สินต่างๆ ที่กวาดต้อนผู้คนต่างๆ บางส่วนไปด้วยสมเด็จพระนเรศวนขณะนั้นเป็นอุปราชอยู่เมืองพิษณุโลกพระองค์รู้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น พระองค์ก็ได้ขับเรือโดยการนำเรือที่เดินทางมาเยี่ยมพระราชบิดาเนี่ยออก จากปากแม่น้ำเจ้าพยาเข้าสู่ อ่าวไทย และทำการต่อสู้ในศึกสงครามครั้งนี้นะครับ ในศึกสงครามครั้งนี้ในปรากฏในพระราชพงศาวดารบอกเลยว่าสุรเสวนกับพระเอกาทศสุเอาเรือเล็กนะครับ แล้วก็ยกทัพออกไปต่อสู้กับเรือสำเภาขนาดใหญ่ของจีนจันตุโดยการใช้การยิงยิงปืนเข้าไปสู่ตรงเรือสำเภา การต่อสู้ประชิดโดยใช้ลมทะเล เรื่องของการใช้อาวุธ เริ่มปรากฏขึ้นพระองค์ได้ใช้ปืนต่อสู้กับปืนใหญ่และปืนเล็กของพระองค์นี่เองถูกปืนใหญ่ตีเข้ามาขนาบข้าม จนพระเอกาทศรถต้องหันหัวเรือเข้าเบี่ยง และดันให้เรือของสิธิพระเรศวรออกนอกรัศมีของปืนใหญ่ของจีนจันตุแล้วก็พอดีกับลมที่เข้ามาพอดี จึงทำให้เรือจีนจันตุออกไปได้ เหตุการณ์ตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นถึงความสัมพันธ์และเห็นได้ว่า ความขัดแย้งระหว่างอยุธยากับเมืองละแวก หรือกัมพูชาในขณะนั้นเริ่มคลุกกลุ่นเริ่มขึ้น และวิธีการลบใช้อาวุธสมัยใหม่ กองทัพเรือ กองกำลังสินค้าต่าง ๆ เหตุการณ์ของพญาละแวกนอกจากเหตุการณ์จินจันตุแล้ว ภายหลังกลุ่มพญาละแวกเนี่ยนะครับ ก็เดินทางเข้ามาลบอีกหลาย ๆ ครั้ง แต่สิ่งที่น่าสนใจก่อนที่พญาละแวกจะเข้ามาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ากองกำลังทหารของสมเด็จสวนที่เปลี่ยน จากทหารที่เป็นทหารทางบก เข้าสู่ทหารทางเรือ กองกำลังขนาบข้างต่างๆ เรือขนาบข้างต่างๆ ที่ประมวลกองกำลังของสุนทรสวนที่มาพร้อมกับทัพครั้งนี้เนี่ยซึ่งเป็นกองกำลังที่พายเรือมาจากพิซูโลเข้ามาที่สู่กรุงศรีวิทยา แล้วก็เอาเรือเนี่ยออกปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพยาเข้าลบกับ กองกำลังของจีนจันตุมีประมาณ 426 นาย โดยใช้เรือต่างๆ เหล่านี้เป็นกองกำลังใหม่ที่ใช้อาวุธปืน เริ่มใช้อาวุธปืนเริ่มมีการพายเรือต่อสู้โดยการใช้อาวุธต่างๆ แปลว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่าการค้าการติดต่อการค้าการเดินทาง การใช้เรือ แล้วก็การใช้อาวุธต่างๆ เริ่มเปลี่ยนจากการลบโดยช้างม้า แล้วก็การลบทางบกอย่างที่เคยเป็นมา เห็นได้เลยว่ากรณีของจีนจันตุเนี่ยเป็นการเปิดสกราดให้เห็นว่าสหรัฐจระเรศวรเริ่มใช้อาวุธแบบใหม่ คือปืนในการลบมากขึ้น